สวัสดีค่ะ สวัสดีเช้าวันพุธนะคะ วันพุธเนาะไม่ผิดวันนะคะคุณหญิงก็คิดว่าวันนี้วันอังคารนะคะ วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2504ค่ะ วันนี้อากาศดีสดชื่นแจ่มใสนะคะ พร้อมที่จะรับความโชคดีนะคะ เรามีความโชคดีทุกวัน เรามีความโชคดีประจำตัวนะคะประจำกายนะคะ พี่น้องพี่ๆน้องๆทุกคนมีความโชคดีประจำตัวนะคะของตัวเองวันนี้ เตรียมพร้อมรับความโชคดีแล้วหรือยังคะ เตรียมพร้อมนะคะ รับสิ่งดีๆนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วหรือยังนะคะ ถ้าเตรียมความพร้อมนะคะ ยิ้มรอรับไปเลยค่ะ ยิ้มรับไปเลยนะคะ สร้างอารมณ์ที่ดีนะคะ เบิกบานใจในยามเช้านะคะ วันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุณหญิงขนมไทยไฮโซค่ะ8นาฬิกา10นาทีนะคะพี่พี่น้องนะคะหลายๆท่านก็คงจะถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่าบางคนก็ทำงานอยู่บ้าน บางคนก็เป็นวันหยุดพักผ่อน ก็ขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดนะคะสำหรับทุกท่านนะคะ วันที่โชคดีนะคะ มีชัยวันที่ทำอะไรก็สำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกอย่างทุกประการเลยนะคะ วันนี้คุณหญิงก็มาแบ่งปันนะคะกำลังใจแบ่งปันสิ่งที่ดีนะคะ แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพี่พี่น้องทุกวันนะคะ เป็นประจำทุกวันในยามเช้านะคะ ก็วันนี้มาเร็วนะคะ มาเร็ว8นาฬิกาิบนาทีนะคะ มาเร็วกว่าเมื่อวานเนาะก็ขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์แบ่งปันขอบคุณทุกการติดตามที่เพจคุณหญิงขนมไทยไฮโซนะคะ แล้วก็ YouTube คุณหญิงไทยสวิตชาแนลนะคะ แล้วก็ IG นะคุณหญิง19 underscore ไทยสว e t นะคะก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันทุกวันนะคะเดี๋ยวคุณหญิงขอแชร์ก่อนนะคะ ใครแชร์ออกไปก็ขอให้แชร์ได้เงินเข้านะคะแชร์ละหมื่น แชร์ละแสน แชร์ละล้านนะคะดังใจที่ปรารถนาเลยนะคะขอบคุณที่นะคะช่วยคุณหญิงนะคะแบ่งปันนะคะก็นะคะสามารถช่วยได้นะคะ ช่วยแชร์ย้อนหลังก็ได้หรือว่าถ้าสะดวกแชร์ตอนนี้ก็แชร์ได้นะคะ ถ้านะคะคิดว่านะคะเรื่องที่คุณหญิงนำมาแบ่งปันมีประโยชน์นะคะเผื่อมีประโยชน์นะะกับใครนะคะที่กำลังแบบเศร้าๆนะะเครียดๆนะคะไม่ไม่ไม่ไม่รู้จะทำอะไรดีนะคะ ก็นี่ค่ะ วันนี้ก็มีนะคะสามเคล็ดลับดีๆนะคะที่มาแบ่งปันกันนะคะสามเคล็ดลับ เบิกโชคดีทุกวันนะคะ เบิกโชคดีทุกวันวันนี้ก็วันที่ดีมากๆเลย วันที่ 5 เดือน5นะคะวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564นะคะข้อที่ 1 มีชีวิตมีความหวังเสมอ ข้อที่ 2 ทำดีต่อไป ข้อที่3 มีความสุขให้ได้ทุกวันนะคะ ใครที่ทำได้นะคะ วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดวันที่โชคดีที่สุดนะคะ เราโชคดีมากๆ ที่เราตื่นมามีลมหายใจได้อยู่ต่อ จริงไหมคะ เพราะว่าหลายๆคนอ่ะเขาตื่นมาเขาไม่ได้เป็นชาตินี้แล้วนะเขาเป็นชาติไหนเราก็ไม่รู้ ฉะนั้นแล้วเราเป็นคนที่โชคดีมากนะคะที่ได้ตื่นมานะคะมีลมหายใจนะคะใช้ลมหายใจนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะมีมีลมหายใจมีชีวิตอยู่เนี่ยชีวิตเรามีหวังเสมอนะคะข้อที่ 1 มีชีวิตมีความหวังเสมอ เรายังมีชีวิตเรายังมีลมหายใจชีวิตเรามีหวังเสมอ อยากทำอะไรให้สำเร็จ ในชาตินี้อยากสร้างอะไรที่ให้มันดีขึ้นในชาตินี้เราทำได้ค่ะ ตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะคะ วันนี้เริ่มต้นใหม่ได้นะคะ วันนี้นะคะเริ่มต้นที่จะคิดนะใหม่ได้ พูดใหม่ได้ทำใหม่ได้ ทำสิ่งที่ดีใหม่ ๆให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้เสมอนะคะ คุณหญิงเป็นกำลังใจให้นะคะ คุณหญิงก็เป็นคนอีกเป็นอีกนักสู้ชีวิตนะคะอีกเช่นกันนะคะเป็นนักสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งนะคะ ที่ยังสู้ชีวิตต่อไปค่ะ อุปสรรคขวากน้ำก็ยังมีอยู่นะคะ มันก็เทียบเท่าความโชคดีนะคะ แล้วก็เงินทองก้อนโตหรือว่าโอกาสดี ๆใหญ่ๆใหม่ ๆ ที่จะเข้ามานะคะ มันก็มันก็จะเท่ากันนะคะ อุปสรรคความขวากน้ำความทุกข์มันก็จะเท่าเทียมกัน ถ้ามันไม่เท่ากันนะคะ มันก็ ไม่ได้ในสิ่งที่เป็นความโชคดีนะคะ แบบนั้นนะคะคิดแบบนี้ไหมคะหรือว่าหูทำไมฉันโชคร้าย แบบนี้ทำไมต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ทำไมฉันทำไมต้องเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหาคิดว่ามันเป็นความทุกข์มันก็จะทุกข์แบบแบบแบบนั้น แต่ถ้าเรารู้จักนะคะ ใช้ศิลปะคิดว่าเออเรื่องนี้เราควรจะทำอะไรนะสนุกกับการแก้ไขปัญหานะคะ ไม่เครียดนะคะ ก่อนที่เราจะสนุกเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าสะสมความสุขนะคะ แล้วก็รู้จักวางใจให้เป็นนะคะ มันก็ต้องการมันก็ต้องใช้การฝึกฝน เช่นเดียวกันค่ะทำครั้งแรกมันก็ไม่ได้หรอกค่ะ มันก็แบบทุกมันก็เครียดใช่ไหมคะกับเรื่องราวต่างๆ ที่มันพบเจอนะคะในชีวิตประจำวันของ ของเรานะคะ แต่ละคนก็มีปัญหาที่แตกต่างนะคะหลากหลายนะคะ มีความทุกข์ประจำตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่เราจะมีชีวิตที่มีค่านะคะ มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ เราต้องนะคะสร้างความสุขเราต้องมีความสุขให้ได้ในทุกๆวันนะคะนี่ข้อที่1เนาะชีวิตเรามีความหวังเสมอนะคะคิดแบบนี้นะคะ แขนขาเราจะได้มีเรี่ยวมีแรงนะคะ แขนขาเราจะได้แบบโอ้ยนะคะมี มีอะไรที่ให้ทำนะคะ อีกเยอะแยะมากมายนะคะตราบใดที่เราไม่จมปลักนะคะ เราให้โอกาสตัวเองอยู่เสมอนะคะ ลองเปลี่ยนแปลงนะคะ ลองวิเคราะห์ตัวเองว่ามันคือมันเกิดขึ้นจากเรื่องอะไร มันเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะคะ เรารู้ต้นสายปลายเหตุแล้วสมมุติว่าอ่ะมันเกิดขึ้น เพราะอืมเพราะเรื่องอะไรดีนะคะ เรื่องอะไรดีนะคะอ่ะ เรื่องการเงินละกันนะคะหมดทุกเรื่องการเงินนะคะมีเงินมีมีเงินเดือนประจำนะคะอยากมีรายได้เพิ่มนะคะอยากมีเงินอยากมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ก็แน่นอนค่ะก็ต้องเพิ่มนะคะช่องทางให้กับรายได้ของตัวเองหลาย ๆ ช่องทางนะคะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันค่ะเมื่อราพี่เกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะสามารถอยู่ได้นะคะเราจะสามารถไปต่อได้นะคะถ้าเรารู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเอง นะคะแก้ไขนะคะตรงไหนนะคะแล้วก็ทำตรงนั้นนะคะาหาช่องทางในทางไหนนะคะ ก็เริ่มต้นง่าย ๆ รู้จัก เขาเรียกว่าวิเคราะห์ตัวเองนะคะสังเกตตัวเองว่าชอบอะไรนะคะ ชอบอะไรอย่างเช่นชอบกินอะไร ชอบทำอะไรมีงานอดิเรกทำอะไรนะคะ ก็ลองทำดูนะคะกับงานอดิเรกนั้นนะคะอย่างเช่นสมมติว่าชอบทานเนี้ยนะคะชอบทานถั่วงอกนะคะอันนี้คุณสามีของคุณหญิงกำลังเพาะถั่วงอกอยู่ ก็เพาะถั่วงอกทานนี่แหละค่ะแล้วก็แบ่งปันนะคะก็คือการแบ่งปันต่อยอดนะคะก็เป็นอีกรายได้หนึ่งนะคะก็แบ่งปันก็ขายนั่นแหละค่ะขายนะคะเพื่ออ่ ื่อเขาเรียกว่าอะไรอะสนับสนุนนะคะ เพราะว่าเราก็ต้องไปซื้อถั่วเขียวมาเพาะใช่ไหมคะ อันนี้ก็เริ่มต้นจากความชอบนะคะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทรนในการดูแลสุขภาพรักสุขภาพอะไรที่เป็นออแกนิกเนี้ยคนชอบนะคะแล้วก็ทำแล้วก็แบ่งปัน เพราะว่าหลายๆ คนก็ไม่ได้มีเวลาใช่ไหมคะไม่มีเวลาก็เปิดโอกาสนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะ มันอาจจะไม่ได้มากค่ะช่วงนี้ แต่พอทำต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ มันอาจจะเป็นรายได้หลักก็เป็นได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีไอเดียนะคะ ถ้ามีความคิดนะคะถ้าคิดแล้วนะคะก็ลงมือทำ มันมีอะไรที่ที่ดีรออยู่นะคะ แล้วก็โหการการแบ่งปันแบบการขายเนาะอะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมันไม่ใช่แค่เราได้เงินนะคะได้ ได้บุญด้วยนะคะ เพราะว่าอะไรคะเราได้ส่งต่อนะคะ อะไรที่มันมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนะคะ ใครที่ทำมาหากินที่ที่อย่าคิดว่าเออตัวเองไม่มีเวลาไปทำบุญทำอะไรเลยนะคะเวลาเราขายของขายอะไรที่มันได้กินได้ใช้มันมีประโยชน์ต่อผู้คนอ่ะมันเป็นบุญนะคะ มันเป็นบุญด้วยนะคะ มันเป็นบุญเราได้บุญด้วยนะคะ ก็เวลาที่เราขายเนาะก็ เขาเรียกว่าให้อวยพรให้นะคะอวยพรว่าสิ่งที่เราแบ่งปันไปนั้นเป็นสิ่งที่ดีใครได้กินใครได้รับก็โชคดีนะคะมีเงินนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆ ที่ดีให้เกิดขึ้นกับนะคะผู้ที่นะคะมาอุดหนุนมาสนับสนุนอะไรแบบนี้เราต้องคิดเมนแบบนี้นะคะ มันจะได้ส่งเสริมให้ชีวิตของเราให้ช่องทางของเราหรือว่าให้สิ่งที่ดีนะคะมันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะ การอวยพรผู้คนมันเป็นสิริมงคล มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ คนที่อวยพรเก่งๆ คนที่คิดดีนะคะพูดดีนะคะบ่อยๆ เก่งๆนะคะ คนนั้นล่ะค่ะยิ่งโชคดีนะคะ เพราะว่านะคะหมกมุ่นนะคะกับความพูดกับสิ่งที่ดีใช้คำว่าหมกมุ่นแค่ว่าคำว่าสนใจดีกว่าเนาะสนใจนะคะแล้วก็ชอบสะสมเรื่องราวดีๆนะคะคนที่มีจนล้น จะพูดได้นะก็คือคิดซ้ำๆบ่อยๆสะสมเรื่องราวดีๆคำพูดดีๆ ก็จะพูดได้นะคะพูดเป็นโหยน้ำไหลไฟดับเลยนะคะ อวยพรคนนี้คำพูดไม่รู้มาจากไหน เพราะว่าสะสม ส่วนคนที่ไม่ได้สะสมไม่ค่อยได้สะสมแล้วไม่ค่อยได้พูดออกมา ก็จะพูดยากนะคะ เราอย่าไปหวงคำคำอวยพรนะคะคำคำพูดที่ดีให้แก่กันนะคะ เป็นสิ่งที่ดีค่ะ เพราะว่าคำพูดที่ดีมันสะท้อนย้อนกลับมามาต่อผู้พูดนั่นแหละค่ะ ที่คุณหญิงเคยยกตัวอย่างให้ฟังเนาะะงานวิจัยได้เคยได้ฟังงานวิจัยเรื่องน้ำไหมคะของ ดรดรมาสลุอิโมโตะนี่แหละค่ะ ถ้าคุณหญิงจำผิดจำชื่อผิดก็ต้องขออภัย ที่เขาวิจัยเรื่องน้ำนะคะ น้ำแก้วหนึ่งนะคะ น้ำแก้วหนึ่งพูดคำพูดที่ดี ส่วนอีกแก้วหนึ่งนะคะ พูดคำพูดที่ไม่ดีแย่ๆนะคะพอนะคะเขาก็ทำทำนะวิจัยอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเขาก็ไปส่องกล้องดูนะคะ ปรากฏว่าแก้วน้ำที่นะคะ มีน้ำนะคะ ที่เป็นคำพูดที่ดีอวยพรนะคะ เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยค่ะ น้ำเป็นผลึกนะคะแปดเหลี่ยมนะคะแปดเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมเนี่ยค่ะ น่าจะแปดเหลี่ยมนะคะ สวยงามมากๆ เรียงตัวสวยงาม ส่วนแก้วที่ เป็นคำพูดที่ไม่ดีนะคะโอ้ยนะคะโมเลกุลแต่กระจัดกระจายนะคะไม่ไม่สวยงามนะคะไปไปทั่วเลยนะคะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราพูดอะไรดีๆนะคะ แม้ว่ากระทั่งนะคะกับตัวเองนะคะ อวยพรตัวเองหูวันนี้โชคดีเราทำอะไรราบรื่นสมหวังเรา เป็นคนเก่ง มีความสามารถสูงนะคะ ความจำดีนะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ เงินเข้าทุกวันนะคะ วันละห้าหมื่นอะไรแบบนี้นะ พูดในสิ่งที่ที่เราต้องการพูดในสิ่งที่ดีกับคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะ มันก็เป็นสะท้อนย้อนกลับมาต่อชีวิตของเรา เพราะว่าชีวิตร่างกายของเราประกอบไปด้วยน้ำ70%นะคะ ประกอบไปด้วยน้ำ 70%เวลาเราพูดอะไรดี ๆ นะคะ เห็นเห็นพระไหมคะ เห็นพระสงฆ์ที่ท่านสวดมนต์ปฏิบัติ ทำไมท่านถึงมีผิวพรรณที่สดใสนะคะ ดูมีความสุขนะคะ ดูหน้าตาอิ่ม เอมบุญนะคะ เราเห็นแล้วนะคะ เรามีพลอยใจที่เบิกบานไปด้วย นั่นละค่ะ เพราะว่าท่านพูดแต่สิ่งพูดแล้วก็สวดมนต์นะคะ สรรเสริญนะคะครูบาจะสรรเสริญ พระพุทธเจ้าเนาะเป็นคำพูดที่เป็นสิริมงคลนะคะก็เลยทำให้ผิวพรรณสดใสนะคะแล้วนะคะคนแบบปกติของเราล่ะพูดแต่สิ่งที่ดี คิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดี มันก็ทำให้เราอ่ะคิดแต่สิ่งที่ดีนะคะพูดแต่สิ่งที่ดีออกมา แล้วก็ได้รับแต่สิ่งที่ดี เพราะว่าในตัวเรามีน้ำเป็น70%มันก็สะท้อนออกมาทั้งผิวพรรณทั้งอ่า สุขภาพนะคะที่แข็งแรง พอเรามีสุขภาพที่แข็งแรงหน้าตาสดใสนะคะ การทำงานมันก็ราบรื่นนะคะทำงานได้มากขึ้นทำงานได้อย่างมีความสุข ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข พอพอมีคนอยู่ใกล้แล้วมีความสุข อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกดี คุณก็จะมักได้รับโอกาสที่ดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะพอเป็นคนที่น่ารักได้รับโอกาสที่ดีการเงินนะคะ งานทองนะคะ มันก็หลั่งไหลมาเห็นไหมคะ มันสะท้อนมันส่งผลต่อชีวิตของเรานะคะ มั่งคั่งร่ำรวยมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะคะ มันต่อยอดกันนะคะ มันต่อยอดกันนะคะจากสิ่งที่สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่ที่เราพูดนะคะ สิ่งที่เรากระทำนั่นแหละค่ะลองทำดูนะคะ ลองทำดูนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่า โห คุณเป็นคนที่น่ารักมีเสน่ห์นะคะ คุณเป็นคนที่น่ารักมีเสน่ห์แล้วก็มักได้รับสิ่งที่ดีเข้ามานะคะนี่แหละค่ะชีวิตของเรามีหวังเสมอนะคะทำอะไรนะคะก็มีความหวัง ทำอะไรก็มีสิ่งที่ดีเข้ามาแน่นอนนะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะคะ อย่าพึ่งท้อถอยอย่าพึ่งคิดสั้น อย่าพึ่งคิดไม่ดี อย่าพึ่งนะคะ ถอดใจนะคะ เราเป็นนักสู้นะคะ เราจะเจอสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรพยายามนะคะ มากกว่าคนปกติ ต้องเข้มแข็งเขาไว้นะคะแล้วเราจะเข้มแข็งได้ไงนะคะมันก็มีวิธีนะคะก็คือการทำสมาธินี่แหละค่ะการทำสมาธินะคะมันจะทำให้ใจของเรามันมีพลังมันเข้มแข็งนะคะ เจออะไรนะคะไม่สะทกสะท้านนะคะใครพูดอะไรมาก็นะคะเรามีความสุขนะคะเราเป็นคนดีนะคะใครจะติใครจะว่าใครจะนินทายังไงก็แล้วแต่เป็นเรื่องของเขาส่วนเรื่องของเรานะชีวิตเราดีชีวิตเรามีความสุขนะคะชีวิตเรานะคะมีให้มีแบ่งปันได้ คนที่พอนะคะคนที่รู้จักพอคนที่รู้จักความพอดี คนที่รู้จักความพอเพียง จะให้จะแบ่งปันได้เพราะว่าใจมันเหลือแล้วนะคะ ให้แบ่งปันได้อะอยากร่ำรวยก็สร้างเหตุของความร่ำรวยนะคะมันก็มีเหตุนะคะ ถ้าอยากรู้นะคะว่าเราเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรทำไมเราเกิดมาจนทำไมเราเกิดมาเป็นหญิง เป็นชายทำไมเราเกิดมาสติปัญญาดีนะคะ ไปหาหนังสือเรื่องเสียดายคนตายไม่ได้อ่านนะคะ หนังสือเสียงก็มีเช่นเดียวกันนะคะเซิร์ชดูได้ใน YouTube ลองไปอ่านดู เราจะรู้ พอรู้เราเราจะได้ลงมือทำเราเห็นประโยชน์ เราเห็นนะคะ ข้อดีนะคะ เราเห็นข้อเสียในเรื่องที่ถ้าเราไม่ทำมันจะมีข้อเสียเรื่องอะไรนะคะ ถ้าเราทำเราจะมีผลดีเรื่องอะไรเราก็ทำนะคะ สร้างเหตุนะคะะวัตถุทานนะคะ อันนี้ไปในข้อที่2แล้วนะคะทำดีต่อไปนะคะ มีวัตถุทานเนาะให้เงินให้เข้าของสิ่งของเงินทองปัจจัย 4เนี่ยเป็นวัตถุทานนะคะ ที่เรามีอะไรที่เราจะพอให้จะแบ่งปันได้นะคะ มีเงินนะคะอยู่นะคะหนึ่งก็สามารถแบ่งได้นะคะ มีผลไม้สมมุติว่ามีแอปเปิลอยู่ 5 ลูกนะคะก็แบ่งได้มีกล้วยอยู่ 1เครือนะคะก็สามารถแบ่งได้นะคะ มีอะไรอีกนะคะ มีน้ำอยู่ 2 ขวด ก็สามารถแบ่งได้ให้ 1 ขวดก็คือมีอะไรที่เราสามารถให้ได้นะคะแบ่งปันได้ อันนี้คือเหตุของความการสร้างเหตุของวัตถุทานเนาะส่วนถ้าใครบอกว่าไม่มีเงินไม่มีสิ่งของไม่มีวัตถุนะคะ จะให้อะไรอะ่ะ ก็ให้ธรรมทานนะคะ ให้ธรรมทานก็เช่น ให้กำลังใจอวยพรผู้คนนี่แหละค่ะให้กำลังใจลูกนะคะสามีภรรยานะคะ คุณพ่อคุณแม่นะคะในครอบครัวของเราเนาะครอบครัวของเราเป็นสถาบันแรกนะคะต่อไปก็เป็นโรงเรียนเป็นที่ทำงานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นผู้คนอื่นบุคคลอื่นนะคะ เราก็ให้นะคะเราให้แบบ ไม่ได้หวังผลนะคะ ให้แบบสังกทานนั่นเองค่ะ ก็จะมีแต่สิ่งที่ดีนะคะ เข้ามาก็คืออะไรที่เราทำได้นะคะ เราก็ทำอะไรที่เราช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็ช่วยนะคะ ช่วยงานช่วยให้กำลังใจ ช่วยให้ไอเดียอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องราวดีหมดเลยนะคะ แล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นอภัยทาน ใครทำได้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องบุคคลผู้นั้นนะคะว่าเป็นคนที่ทำทานบารมีที่สูงได้นะคะ เพราะว่ามันต้องใช้ใจนะคะที่ปล่อยวางที่สละออก ไม่หวงความทุกข์ไม่หวงนะคะเรื่องราวนะคะที่ผิดพลาดที่ในอดีตที่เราเคยผ่านมานะคะ เราสามารถให้อภัยตัวเองได้ แล้วก็เริ่มต้นใหม่ ไม่เป็นไรบอกตัวเองว่า ไม่เป็นไรหาใหม่ ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่อะไรผิดพลาดไปไม่เป็นไรขอแก้ตัวใหม่นะคะ เพราะว่าชีวิตเรามีหวังอยู่เสมอนะคะ วันนี้พูดถึงเรื่องการเบิกโชคดีทุกวันนะคะ ชีวิตเรามีหวังเสมอนะคะ เวลาเราคิดได้ ความโชคดีมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะ อันนี้คือข้อที่2เนาะทำดีต่อไปค่ะทำดีต่อไปมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เห็นผล หรือว่าเกิดขึ้นแล้วก็ทำต่อไป อย่าประมาทนะคะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะ ยิ่งช่วงเวลาที่เรามีความสุขนะคะเราไม่หลงนะคะเราไม่หลงเราไม่ละเลยกับการทำความดี กับทำกับการทำหน้าที่นะคะของเราให้ดีที่สุดนะคะหน้าที่ของเรามีอะไรอยู่ที่ไหน นะคะอยู่ในความสัมพันธ์อะไร นั่นคือหน้าที่ของเรา เราทำให้ดีที่สุด อยู่ที่บ้านอ่ะเราเป็นใคร เป็นสามี หรือเป็นภรรยา นะคะ หรือเป็นลูกนะคะ หรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะ ไม่เขาเรียกว่าไม่ก้าวไก่ไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครทำทำตามใจเรานะคะ อยากให้ใครเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะคะ เราต้องทำความเข้าใจว่า คนเรามีจริตนิสัยใจคอที่ต่างกันนะคะ แม้กระทั่งนะคะ ลูกของเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวนะะใจก็เลี้ยงไม่ได้นะคะ หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ ที่ที่เราอยากให้คนในครอบครัวเปลี่ยนแปลงพัฒนาดีขึ้นนะคะเราก็ต้องทำตัวเองนี้แหละค่ะให้เป็นแบบอย่างนะคะ อยากให้เขาเป็นยังไงนะคะ ปากเราก็พูดอย่างนั้นนะคะกลับบ้านเร็วๆนะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานอยู่บ้านช่วยงานพ่อแม่หูยขยันจังเลยนะคะ ขยันอ่านหนังสือนะคะ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะเราก็พูดในสิ่งที่เราต้องการ ส่วนมันจะเป็นไม่เป็นนะคะมันก็เป็นเรื่องของอนาคต ความคิดคืออนาคตคำพูดที่ดีก็คืออนาคตที่ดีนะคะ เราทำได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นแหละค่ะเพราะเราเป็นคนทำนะคะ แล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองนะคะ ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหนะคะลูกติดมือถือลูกไม่ค่อยอ่านหนังสือลูกไม่ค่อยช่วยงานบ้านนี้พูดพูดตรงกันข้ามมันก็ได้ตรงกันข้าม เพราะว่าเราฝังคำพูดอะไรลงไปนะคะเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ เราอยากให้เขาเป็นแบบไหนเราก็ฝังคำพูดที่ดีนะไปนะคะถ้าเป็นภรรยานะคะก็ อวยพรสามีโชคดีมีชัยกับไปทำงานนะคะกลับบ้านเร็วๆนะ ขอให้มีสิ่งที่ดีเข้ามาอะไรที่ดีก็พูดไปนะคะ แล้วนะคุณสามีก็เช่นเดียวกันก็พูดนะคะ อยากได้ก็ต้องพูดนะคะ อยู่ใครก็แล้วแต่อยากอยากได้คำพูดที่ดีอยากฟังคำพูดที่ดีเราก็ต้องเป็นผู้พูดนะคะเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้ที่ลงมือกระทำก่อนนะคะ มันยากนิดนึงสำหรับใครที่ไม่เคยไม่ชินนะคะ เราฝึกได้ค่ะ เราฝึกได้ เพราะว่าต้องการสิ่งที่ดี แล้วก็ฝึกฝนจริงไหมคะนะคะ ใครเห็นด้วยพิมพ์ว่าจริงค่ะ ใครอยากนะคะ โชคดีนะคะวันนี้เขียนว่าเราคือคนโชคดีหรือว่าอยากโชคดีเรื่องอะไรเงินเข้าเท่าไหร่ก็เขียนมานะคะ เพราะว่าทุกครั้งที่เราเขียน มันคือคือการกระทำของเรานะคะ ยิ่งเราทำแบบสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะ คิดพูดทำนะคะ สิ่งที่เราต้องการอย่างประสบความสำเร็จมันก็ยิ่งใกล้เข้ามานั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะมีความสุขให้ได้ทุกวันนะคะขออภัยนะคะ มีความสุขให้ได้ทุกวันเมื่อเราทำมาได้ 2 ข้อแล้วเนี่ยนะคะ เรามีจิตใจที่ดีนะคะ คิดดีมีความหวังอยู่เสมอนะคะ มันก็มีความสุขแล้วเนาะจิตใจที่เราคิดว่าเรามีความหวังได้เนี่ยมันคือจิตใจที่ จิตใจที่ดีค่ะ จิตใจที่พองฟู จิตใจที่เบิกบานนะคะ โหยนะคะ ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะเรามีความสุขนะคะแน่ ๆ เลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นละนะคะ เราทำดีนะคะ เราทำข้อที่2ทำดีต่อไป ความดีก็ทำให้เรามีความสุขนะคะ ความดีนะคะเป็นเหตุทำให้เรามีความสุขมีความเบิกบานใจนะคะมีความสุขได้ง่ายๆนะคะมีความทุกข์อยู่ก็สามารถมีความสุขได้ เพราะเราเป็นคนมีบุญนะคะ เราทำความดีมากเนี่ยเราได้สะสมบุญมามากนะคะ เราจะมีความสุขได้ง่ายแล้วก็เข้าใจความทุกข์ด้วยนะคะ ว่าเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไป หูวิกฤตนี้ใช่ไหมนะคะมันเข้ามาเนี่ยแสดงว่าเราจะได้โชคก้อนโตเงินก้อนใหญ่ถ้าเราผ่านไปได้ เราต้องผ่านให้ได้ แต่เราอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปกังวลกับมันนะคะ รู้ว่ามันเครียดรู้ว่ามันทุกข์เปลี่ยนพลังงานค่ะ มาโฟกัสที่ความสุข มาทำกิจกรรมอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ทุกมาทำกิจกรรมอะไรใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ทุกอ่าเรื่องที่ทุกมันทุกเรื่องนี้ใช่ไหมก็วางไว้นะคะ ไม่ได้กลังเกียดนะคะ ก็คืออ่รู้ว่ามันทุกเรื่องนี้นะคะ เราก็อ่ะมาออกกำลังกายนะคะ มาจัดบ้านนะคะ มาอ่านหนังสือนะคะ มาโฟกัสงานของเราที่เราจะทำงานอะไรที่ต้องส่งนะคะ เร็วนะคะะเราก็ทำก่อนอส่งส่งก่อนนะคะเราก็ทำก่อนนะคะ อะไรที่ค้างค้างเราอะไรที่เราต้องเคลียร์นะคะ เราก็ทำนะมาโฟกัสที่งานนะคะ อะไรที่ไม่ชอบ อะไรที่ไม่ใช่ ไม่ต้องไปสนใจ ไม่ต้องไปให้พลังงาน เพราะว่าเราจะเสียช่วงเวลาที่ดีนะคะ เสียช่วงเวลาที่สำคัญ เสียช่วงเวลาที่มันมีคุณค่านะคะ ถ้าใครที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของเวลา คิดว่าเวลาของเราเนี่ยเหลือน้อยนะคะ จะมาโฟกัสที่อะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อตอนเอง ต่อครอบครัวต่องาน ต่อความสุข ต่อความรุ่งเรืองต่อบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นนะคะเวลามันมีค่าจริง ๆค่ะ เราอย่าให้ค่ากับสิ่งที่เราไม่ชอบ อย่าให้ค่ากับคนที่ไม่เห็นราคานะคะไม่ให้ความสำคัญนะคะไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะเวลาที่เรานะคะเจอใครที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราไม่ชอบเรานะคะไม่ ไม่รู้สึกดีกับตัวเราอย่าสนใจนะคะอย่าไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครนะคะมาชอบมารักมาศรัทธาเป็นตัวของตัวเรานี้ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะคุณจงให้ความสำคัญกับคนที่เขารักคุณทำให้คนที่เขารักคุณ รักคุณมากขึ้น รู้สึกดีมากขึ้น มีความสุขมากขึ้นนะคะ อันนี้คือช่วงเวลาที่สำคัญนะคะ เป็นเวลาที่มีค่านะคะ เวลาที่มีค่านะคะ ก็ควรทำในสิ่งที่มีค่า ให้ค่ากับคนที่ให้ค่าคุณนะคะ อย่าให้ค่ากับคนที่ไม่ให้ค่าคุณนะคะ อันนี้คือในข้อที่ 3 มีความสุขให้ได้ทุกวันนะคะ มีความสุขให้ได้ทุกวัน อันนี้เมื่อกี้คุณหนิงพูดถึงเรื่องการเวลาที่เรามีความทุกข์มีเรื่องเครียดใช่ไหมคะอย่าไปคิดที่จะไปหาวิธีนะคะมันยิ่งเครียดให้มาเปลี่ยนโฟกัสที่มาทำอะไรที่มันแปลกแตกต่าง กิจกรรมใหม่ออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงมีความสุขนะกับคนในครอบครัวมีความสุขกับงานอดิเรก มีความสุขกับการอ่านหนังสือมีความสุขนะคะในการจัดเวลาทำสมาธิทุกวันนะคะเมื่อเมื่อสักครู่เหมือนคุณหญิงพูดยังไม่จบเนาะการทำสมาธินะคะการเพิ่ม พลังให้กับจิตใจของเรานะคะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นวันนี้ไม่มีคำว่าสายนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะแล้วมันจะมีสมาธิมันจะนิ่งไหมมันจะยังไงก็ มันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ให้เราทำนะคะทำไปนะคะเหมือนเป็นการปฏิบัติบูชานะคะพระพุทธเจ้านะคะ เดี๋ยวพลังงานที่ดีเดี๋ยวสิ่งที่ดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำได้เองนะคะ ใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาแนวทางปฏิบัตินะคะจะฟังครูบาอาจารย์ท่านไหนนะคุณหญิงแนะนำให้ฟังนะคะพระสงฆ์นะคะ ฟังเทศหลวงพ่อนะคะถ้าถูกจริตกับคุณหญิงนะคะ ก็แนะนำนะคะ หลวงพ่อปราโมท ปราโมทโชนะคะ เราไปฟังคลิปนะคะที่ลูกศิษย์ท่านนะคะ ถ่ายทอดสดให้ท่านเทศนะคะธรรมะย้อนหลัง ฟังเทศย้อนหลังได้นะคะ ฟังย้อนหลังได้ไปเอาแนวทางปฏิบัติมาปฏิบัตินะคะ ใช้กับชีวิตของเรานะคะ ชีวิตเราจะได้เป็นช่วงเวลาที่มีค่ามีความสุขนะคะ ในช่วงเวลาที่สะสมเรื่องราวที่ดีให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดนะคะ ให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดนะคะ ราะว่าเวลาของเรามันสั้นลงทุกวัน อายุของเรามันเหลือน้อยลงทุกวันนะคะ มันจะเหนือน้อยลงนะคะ จะอีก 5 วัน อีก 1 เดือน อีก 5 ปี นะคะ เราไม่รู้ได้ แต่ถ้าเรารู้นะคะ มันก็จะเป็นวันที่มีค่า มีความสุข มีประโยชน์ มีสาระ นะคะ เท่านั้นวัน ได้ 1 วันนี้ก็ โห ดีเท่านั้นวันละค่ะ ทำได้ 1 วันก็ดี เท่านั้นวันนะคะ เราเริ่มต้นสะสมนะคะ ให้มากขึ้นให้มากขึ้นนะคะ จะเป็นบุญกุศลเป็นบุญบารรมีที่ติดตัวเราไป ทุกชาติภพนะคะ สิ่งไหนที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีนะคะ เป็นสิ่งที่จะเป็นสเสบียงบุญติดตัวเราไปนะคะ ได้ชาติหน้าได้ใช้ชาตินี้นะคะ ได้มีความสุขตั้งแต่ชาตินี้แล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงชาติหน้า นั่นเองนะคะโอเค วันนี้เราเป็นคนโชคดีเนาะเราโชคดีเงินเข้า โชคดีมีร่างกายนะคะโชคดีนะคะมีอะไรหลายๆ อย่างนะคะ ในตัวเรานะคะเราโชคดีนะคะ เราโชคดีทุกวันนะคะ วันนี้นะคะก็คุณหญิงก็แบ่งปัน3เคล็ดลับเบิกโชคดีทุกวัน ใครชอบเรื่องนี้อยากสนับสนุนสื่อ และเป็นกำลังใจให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปนะคะ ค่ากระชากาแฟนะคะค่าน้ำนะคะแร่นะคะค่านะคะ การสนับสนุนสื่อแล้วเป็นกำลังใจให้คุณหญิงผลิตผลงาน ต่อไปก็สนับสนุนมาได้ ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะคะ0121988488นะคะ0121988488 ธนาคารกสิกรไทย นางสาวราพรบัวพานะคะคุณหญิงก็ยินดีรับต้อนรับเงินทุกบาททุกสตังค์ทุกสกุลในโลกใบนี้นะคะอย่างซาบซึ้งใจเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยว นะคะวางใต้ลิงก์นี้นะคะ ใครที่ชมย้อนหลังใครที่ติดตามใน YouTube นะคะ อยากสนับสนุนสื่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณหญิงนะคะ ก็สามารถสนับสนุนมาได้นะคะ ตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ บัญชีนี้ไม่ปิดนะคะ ยินดีต้อนรับเงินทุกสกุล ทุกบาท ทุกสตางค์ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากนะคะ วันนี้คุณหญิงต้องลากันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ ใครอยากเรียนทำขนมกับคุณหญิงก็สามารถไปดูรายละเอียดในช่องสินค้าได้นะคะหรือมีคลิปฟรีที่ช่อง YouTube นะคะ ไปดูย้อนหลังได้นะคะ ใครที่จะสั่งนะคะน้ำมันเหลืองไพรนะคะ ของเพจพลังสิริมงคลนะคะของคุณแอดมินคุณหญิงก็สามารถสั่งมาได้นะคะ สั่งพรีออเดอร์นะคะ ทำโฮมเมดนะคะก็คือทำเอง อันนี้ 39 บาท อันนี้ 99 บาทค่ะเหมาะที่จะเป็นของขวัญของฝาก แจกงานบุญ แจกงานบวชแจกงานสีดำสีขาว เหมาะที่จะพกไว้ใช้ติดตัวนะคะพกใส่กระเป๋านี่สะดวกสบายนะคะใช้ดีมากๆเลยหอมชื่นใจนะคะ คลายกังวลนะคะ วันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะ ใครที่จะสั่งซื้อก็สามารถสั่งมาได้นะคะ โอเค วันนี้ขอพี่พี่น้องๆมีความสุขนะคะ ลองไปใช้ดูนะคะ กับเคล็ดลับดี ๆ ที่คุณหญิงนำมาแบ่งปันกันนะคะสามเคล็ดลับเบิกโชคดีทุกวัน ใช่ไหมคะหัวข้อนี้ไหมสามเคล็ดลับเบิกโชคดี ทุกวันอ่ะลืมหัวข้อตัวเองนะคะ ข้อที่ 1 มีชีวิตมีความหวังเสมอนะคะ ข้อที่ 2ทำดีต่อไปนะข้อที่ 3 มีความสุขให้ได้ทุกวันนะคะ เราทำได้นะคะสข้อนี้ทำได้ข้อใดข้อ1นนะคะ วันนี้เป็นวันที่ดี วันนี้เป็นวันโชคดีนะ พร้อมที่จะรับโชค พร้อมที่จะรับเงิน พร้อมที่จะเบิกนะคะ สมบัติทิพย์ในตัวคุณออกมา นะคะ แน่นอนนะคะทำต่อไปนะคะ อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะทำต่อไปนะคะทุกวัน ให้กำลังใจตัวเองทุกวันนะคะ พอมีกำลังใจแล้ว หรือว่าอยากมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น คุณต้องให้ ต้องแบ่งปันผู้อื่นนะคะ ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งแบ่งปันยิ่งร่ำรวยค่ะ ให้โดยที่ไม่คาดหวัง คุณจะได้มากกว่าที่คุณหวังนะคะ วันนี้ขอ อ้พี่น้องเงินเข้าเงินเข้า เงินเข้านะคะห้าหลัก8หลัก10หลักเลยทีเดียวนะคะ วันนี้ลาไปแล้วค่ะ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะครูหนิงวราพรบุภาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ส่งความรักนะคะ ส่งกำลังใจนะคะ วันนี้เงินเข้า วันนี้โชคดี วันนี้มีความสุขให้เยอะๆนะคะ เดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้น เดี๋ยวทุกอย่างพาสบายนะคะ ส่งนะคะกำลังใจให้ตรงนี้ทุกวันนะคะบ๊ายบายค่ะ